โอเค คราวนี้เราลองมาดูซิว่าถ้าเราจะลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับ เราจะลงทุนในหุ้นจริงๆเลย ควรจะทำยังไง แล้วเรามีตัวอย่างอย่างไรบ้างนะครับ ผมก็เอาตัวอย่างของบริษัทประกันเลยนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่าง สัก2-3ตัวอย่างนะครับ โดยที่เป็นตัวอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตเลยนะครับ ผมก็ได้อ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของวอร์เรนบัฟเฟตนะครับตั้งแต่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเลย ตั้งแต่ วอร์เรนบัฟเฟตได้บริหารเงินให้กับคนอื่นนะครับจนกระทั่งมาซื้อเบิร์กชัยฮาร์สเวย์นะครับแล้วก็จนมาทั้งปัจจุบัน ผมก็ได้อ่านจดหมายของเขามาทั้งหมดเลยหลายปีเลยหลาย40-50 ปีเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้อ่านหนังสือของเขาที่เกี่ยวข้องกับวอร์เรนบัฟเฟตมาค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่หลาย ๆคนก็น่าจะเคยได้อ่านแล้วถ้าเกิดเป็น VI นะครับนั่นก็คือบริษัทไก่โคนะครับ บริษัทไกโคเนี่ยเป็นบริษัทที่วอร์เรนบัฟเฟตชอบมากนะครับ ก็คือรู้จักมาตั้งแต่เด็กเลย แล้วก็ปัจจุบันไกโคก็เป็นส่วนหนึ่งของบิร์กชัยฮาร์ h เวย์ด้วยนะครับไกโคเนี่ยนะฮะในปี 1951 เนี่ยนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยนะครับซื้อหุ้นไกโคเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่รู้ว่าเบนแกรมเนี่ยเป็นแชร์แมนนะครับประธานกรรมการของบริษัท ะครับพอทราบว่าโอ้คนที่เขียน The Intelligent Investor แล้วก็อาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นประธานของบริษัทนะครับ เขาก็จัดการซื้อหุ้นนี้เลยนะครับครั้งแรก 1951 อย่าลืมว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเกิด 1930 เพราะฉะนั้นตอนนั้นอายุ 21 21 ปีนะครับพอเขารู้ว่าเบนแกรมเนี่ยเป็นแชร์แมนหรือเป็นประธานกรรมการเนี่ยเขานะฮะนั่งเลยนะครับ นั่งรถไฟนะครับ เพื่อไปที่ วอชิงตันดีซีเลย ซึ่งเป็นที่ที่เฮดควอเตอร์ของไกโคอยู่นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยดันไปแล้วไม่มีคนอื่นอยู่เลย นอกจากลอริเมอร์เดวิสันนะครับเป็นเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนั้นนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นมาก็ได้เป็น CEO ของไกโคด้วยนะครับ เขาก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ไปถามเลยว่า เออเนี่ย ถ้า ผมจะลงทุนในบริษัทประกันเนี่ย บริษัทประกันมันคืออะไรนะครับทำงานอย่างไร คุยเลยเขาบอกโหคุยหลายชั่วโมงเลย แล้วเขาก็คุณลอริเมลเนี่ยก็แบบว่าให้นะครับอธิบายทุกอย่างเลยให้กับวอร์เรนบัฟเฟตนะครับที่เขาถามมาเนี่ยเขาก็เลยเออโอ้โหเป็นบริษัทที่ดี เป็นบริษัทที่มีกำไรด้วยก็เลยลงทุนด้วยนะครับอ่ะสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตชอบเกี่ยวกับไกโคก็คือ ไกโคเนี่ยตอนตอนที่เริ่มเนี่ยนะฮะตอนที่เริ่มแรก ๆ เลยก็คือขายประกันผ่านโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ผ่านทางจดหมายนะครับและปัจจุบันก็ขายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไกโคเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีต้นทุนที่ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทประกันอื่นๆนะครับในในสมัยนั้น ก็คือ หรือเรียกว่า expense ratio เนี่ยนะฮะอัตราส่วนที่ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยนะครับในประกันเขาจะมีบอกนะฮะอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยต่ำที่สุดเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น competitive advantage หรือความได้เปรียบในการแข่งขันของไกโคนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนหรือเราจะซื้อหุ้น นะครับเราอยากจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องมองธุรกิจที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้เปรียบในต้นทุน เพราะฉะนั้นเวลาแข่งขันเนี่ยโดยเฉลี่ยกำไรก็อาจจะมากกว่านะครับในปี 1976นะครับเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟต์รอมาประมาณเกือบ 20 ปีเลย หลังจากนั้นที่ซื้อตอนแรกสุดเนี่ยนะครับก็อาจจะขายไป แล้วก็รอมาอีกประมาณเป็นเกือบ 20 ปีเลยไม่ยังไม่ซื้อไกโคแต่ชอบนะฮะชอบมาเรื่อยๆ แต่ยังไม่ซื้อจนกระทั่งในปี 1976 เนี่ยไกโคเนี่ยนะครับมีทุนสำรองไม่พอ เพราะว่าขายนะฮะขายประกันเนี่ยที่ราคาที่ค่อนข้างต่ำเกินไป เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายในอนาคตนะเพราะฉะนั้นในปีนั้นเนี่ย ขาดทุนทันทีนะครับ พอพออทุนสำรองไม่พอก็ต้องเพิ่มทุนสำรองนะฮะพอเพิ่มทุนสำรองเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับกำไรขาดทุนของบริษัทประกันแน่นอน ในปีนั้นนะครับปีเดียวเนี่ยร้อยเล้านเหรียญนนะครับ ก็ตัดนะครับปันผลไม่จ่ายปันผลด้วยนะครับโอ้โหนักลงทุนก็วันวิตกนะครับ เกี่ยวกับบริษัทไกโคทันที หุ้นเนี่ยนะครับ ตกมาจาก 61นะครับประมาณ 60 กว่ากว่าเนี่ยลงมาเหลือแค่ 2 เหรียญนนะครับอย่างรวดเร็วนะครับหุ้นตกมาอย่างรวดเร็ว 61 มา2นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้น แหละบัฟเฟตก็เห็นแล้วว่าโอ้คือคือการขายประกันเนี่ยของบริษัทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นเขาเห็นเล็งเห็นแล้วว่าไอ้ตรงนั้นน่ะดี แต่มีปัญหาระยะสั้นก็คือ ทุนสำรองไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บัฟเฟตทำก็คือนะฮะก็ซื้อหุ้นเลย ซื้อหุ้นสามัญเนี่ยนะครับและนี่คือนี่คือข้อดีของบัฟเฟตเพราะว่าเขามีทุนในการที่จะสามารถอัดฉีดเข้าสู่บริษัทได้ เขาก็ซื้อทั้งหุ้นสามัญและก็อัดฉีดเงินเข้าสู่ไกโค ด้วยการใช้ convertible prefer นะครับหรือเป็นตราสารหนี้ ซึ่งมีสิทธิ์เหนือหุ้นสามัญธรรมดา และสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้นะครับในอนาคตนะคเพราะฉะนั้นเขาทั้งซื้อหุ้นสามัญธรรมดาและซื้อ convertible prefer นะครับก็คือเอาเงินไปช่วยบริษัทนั่นเองนะครับออย่าลืมว่าบัฟเฟตเนี่ยรอเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในข้อสำคัญของนักลงทุนเน้นคุณค่าก็คือ จะต้องอดทนสามารถอดทนรอได้ จนกว่าที่บริษัทนั้นจะค่อนข้างถูกนะครับ buy at the right price นั่นเอง ซื้อตอนที่ราคามันค่อนข้างจะถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับจากนั้นพออัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทแล้วก็นะครับได้ว่าจ้างแจ็คบรินนะครับมาจาก Travelers ซึ่งเป็นบริษัทประกันอีกบริษัทหนึ่งนะครับ แล้วก็พยายามจะมาปรับปรุงนะครับ เปลี่ยนแปลงบริษัทนะครับ โดยการที่อาจจะเพิ่มนะครับเบี้ยประกันนะครับอย่าลืมว่าในบริษัทในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะดูแลประกันเนี่ยไม่ใช่ดูแลทั้งประเทศนะครับเขาจะแบ่งไปตามสเตทนะครับหรือรัฐต่างๆ เพราะฉะนั้นแต่ละรัฐก็อาจจะมีเบี้ยประกันที่ไม่เท่ากันนะครับ การดูแลนะครับ ผู้ที่ดูแลบริษัทประกันก็แยกไปตามรัฐต่างๆครับแจ็คบินก็เข้ามาช่วยนะครับกำกับดูแลบริษัทให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้นะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเขาก็อัดฉีดเงินเข้าสู่ convertible prefer เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณสัก 9.86 นะครับเหรียญแล้วก็ซื้อนะครับหุ้นสามัญเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก 3 เหรียญกว่า จากนั้นพอข่าวออกว่าบัฟเฟตเข้ามาช่วยไกโค้เนี่ยหุ้นกระโดดทันทีจาก 2 นะครับ ขึ้นไป 8 นะครับ แบบว่าขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแล้วภายใน 3 ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยที่ผมลองคำนวณดูเนี่ยนะครับเงินที่บัฟเฟตลงไปเนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณ 34%ต่อปีนะครับต่อปีนะฮะไม่รวมปันผลที่เขาได้ นะครับ แล้วก็เขาทำดีลประมาณแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับที่เขาทำกับไกโคเนี่ยที่อัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทโดยใช้อาจจะเป็น convertible prefer หรือ prefer share นะครับทำแบบเดียวกันกับดาวเคมีคอลนะฮะ GE Goldman Sachs นะครับ Bank of America นะครับ ก็ทำคล้ายๆกันนะครับ เพราะว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่เขาค่อนข้างจะเข้าใจ เข้าใจเลยล่ะ นะครับไม่ใช่ค่อนข้างละเข้าใจในบริษัทพวกนี้เลย แล้วก็สามารถที่จะช่วยบริษัทพวกนี้ได้ เพราะว่าเขาเก็บเงินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในบริษัทของเขาพอบริษัทพวกนี้เจอวิกฤตนะครับต้องการทุนเขาก็สามารถที่จะส่งต่อให้ได้นะครับแล้วก็ได้หุ้นมาอาจจะในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำแบบเดียวกันกับบริษัทพวกนี้ ก็จะได้เห็นแล้วว่าไกโคเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับเห็นไหมว่าไม่เฉพาะแค่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือในหุ้นสามัญทั่วไป คุณก็สามารถที่จะใช้การลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยในการซื้อนะครับตราสารหนี้แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ในอนาคตก็สามารถทำได้นะครับ โอเคครับ ในเซกชันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับของการลงทุนเน้นคุณค่าในหุ้นไกโคของบัฟเฟตซึ่งไม่เรื่องของไกโคเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ ในปี 19 รู้สึกจะเป็น 1994เนี่ย บัฟเฟตก็ได้ซื้ออทั้งบริษัทเลยนะครับ ก็คือตอนแรกมีหุ้นส่วนอยู่อยู่ส่วนหนึ่งละ จากนั้นก็ซื้อทั้งบริษัทเลยนะครับ แล้วตอนนี้ไกโคก็เป็นส่วนหนึ่ง นะครับของบิร์กชัยฮาร์ดเวย์ครับโอเคครับ นี่ก็เป็นบทที่4นะครับเราก็จะได้เห็นงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นคุณค่า แล้วก็ งานวิจัยของผมที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่า แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างและการลงทุนนะครับว่าถ้าลงทุนเน้นคุณค่าในหุ้นบริษัทประกันเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับโดยได้ตัวอย่างมาจาก การที่บัฟเฟตได้ซื้อไกโค ในบทถัดไป เราก็จะเริ่มด้วยการที่ดูตัวใหญ่สักนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆ ที่สามารถเป็นเครื่องมือให้กับนักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยทำให้การลงทุนอาจจะง่ายขึ้น และสามารถดูธุรกิจต่างๆได้ลึกขึ้นนะครับโอเค เดี๋ยวเจอกันในบทหน้าครับ สวัสดีครับ